To love my. อยากมีเธอไม่อยู่ใกล ช่วยอบใจด้วย อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะ และช่วยเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทุกคนด้วยค่ะ